าห้กวให้เล่าก็เพิ่งเพิ่งได้รับถ่ายทอดมาอันนี้ อันนี้ก็ไม่ได้รีบเรียนอะไรมากนะครับ เอาเอาเขาว่าเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าเขาเล่าให้ฟังครับเออเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนของเอ่อเพื่อนของน้องสาวคนหนึ่งครับเขาเล่าว่า เพื่อนเขาว่า มันมีเซนเอาตอนที่ว่า เขาอะคอดลูกตอนที่ว่าทางเขาลูกไอไอลบนะ มันรู้สึกว่าเขาที่เขาเล่าฟังว่า มัน มันไปกลับยังไงหรือยังไงเนี่ยทำให้เขาเข้าสู่อาการโคม่า คือเด็กออกมาได้แล้วนะครับเออแต่ตัวเขาอะ แย่ อืม นะแล้วพอตัวตัวเขาเขาเขาปั่นอยู่ตรงเนี้ยแล้วคาเรีกว่า เหมือนกับว่าเขาเอ่ออธิษฐานถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ นะครับแล้ว ก็เหมือนกับว่ารอดพ้นมาได้พอรอดพ้นมาได้ครั้งนี้ยคนเราเหมือนกับอาการเฉียดตายครับ คนเราเวลาเฉียดตายเนี่ย แล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาอยู่ในห้องพักเนี่ย สิ่งที่เขาเห็นนะครั้งนี้ยกลายว่าเขาเห็นผีผีในโรงพยาบาลเลย อ่ะ เหมือนภาวะผ่านตายเลยสิอย่างเงี้ยคือใช่ใช่แล้วคราวนี้กลายเป็นคนเห็นผีไปเลยไม่ว่าไปที่ไหนเออไม่ว่าไปที่ไหนก็เจอ อ่า แล้วคนนี้เขาอยู่เขาเขาตอนที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลเขามองเห็นคนที่นอนตายอยู่บนเตียงเตียงที่เขานอนเนี่ยครับแล้วคนที่เกิดหรือตายอะไรอย่างเงี้ย แม้แต่ตอนที่เขาเห็นในในห้องผ่าตัดนะที่เขาเห็นนะมีคนยืนริงต่อคิวสำหรับเอ่อคนที่จะสมมติมีผู้หญิงท้องใช่ไหมครับเออก็จะมีคนรอต่อคิวเพื่อจะเข้าไปอยู่ เอ่อเข้าไปเกิดรอเกิด แต่มีคนหนึ่งอ่ะอวิ่ง เออแฟนแฟนหน้ามา เข้าไปอยู่ในท้องผู้หญิงคนนั้นเลยอยู่มีแสงคิวที่เขาเห็น แล้วเขาได้ยินเสียงเขาพูดคุยว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงบนเัาว่า อย่าแซงอย่าแซงคิวผมชอแซงคิวไปแล้วไปเกิดแล้วเนี่ยจะตายไวทำต่อคิวเขาเขาต่อคิวกันตลอดแหมวิญญาณดวงนี้มันไม่ต่อคิวเว้ยวิ่งเข้าท้องเขาไปเลย ครับเออแต่ไม่ใช่ท้องท้องของ อ่าเพื่อนน้องสาวนะเออเขาเห็นเขาเห็นถึงขนาดนั้นนะจนจนเขาเห็นเวลาไปมีอยู่วันหนึ่งเขาไปเห็น เออมันก็เป็นความฝันเนี่ยยังไงนี่แหละเขาเห็นคนเนี่ยต่อแถวมีประตูทั้งหมดสี่บานคนก็ต่อแถว เขาก็ตอนแรกเขาก็ไปต่อแถวว่าว่าเพื่อนจะเข้าประตูแล้วอยู่อ่ะมีคนขี่รถจักรยานเออหมดจักรยานยนต์อะไรนี่แหละ แล้วมันล้มอ่ะ ล้มเสร็จปุ๊บตัวเขาอ่ะด้วยคำว่าไอ้คนล้ม เขาก็วิ่งเพื่อเข้าไปช่วย แต่ไอ้คนในแถวไม่มีใครเข้าไปช่วยไอ้คนนี้เลย ซึ่งหลังจากที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ย นะเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาจำได้ว่าคนในแถวที่ต่อแถวกันเนี่ย มีคนรู้จักเขาอยู่สามสี่คนแล้วคุณ แล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมยังไงพี่ หลังจากที่เขาฟื้นมาปุ๊บมีคนตาย และเป็นคนที่เขารู้จักพร้อมกันทีเดียวสี่คน ฮะ หมายถึงว่าตายทีเดียว ตอนที่เขาแบบไอ้นี่คือสี่คนเรารวดเลยอ่ะพี่ ใช่ คือพูดง่ายๆคนที่ต่อคิวเข้าประตูเนี่ยมันจะว่าเป็นเป็นเหมือนว่า อีกัวปูนหนึ่งที่จะแยกแยกย้ายกันไปตามแต่บุญกรรมของตัวเองอ่ะแต่ตัวเขาไม่ได้ต่อคิว อืมเขาออกไปช่วยคนที่ล้ม เหมือนกับว่าจังหวะเขายังไม่ถึงคาดพวกที่ต่อคิวคือดุญถึงคาดต่อเองพี่หยกเข้าใจไหมลุงยังถึงคาดเข้าใจไหมงงแอบงงแอบงงวิสัยหมายความว่า ไอคนที่มาต่อคิวเกิดสี่คนเอ่อต่อคิวเกิดอยู่เนี่ย ยังไม่ได้มาเกิด ทีเนี้ย ไอคนที่แซงไปเกิดเนี่ย มันเข้าไปในคันแล้ว แต่กลับกลายจะเป็นอายุสั้นแทน เออ ถ้าถ้าได้เกิดมาจะอายุสั้นแทน แต่กลายเป็นว่าเหตุมันเกิดตอนเขาตื่นขึ้นมาคือ มีคนตายเพิ่มสี่คนรวดซึ่งเป็นคนที่รู้จัก ไม่ใช่วีไอไอไอไอเหตุการณ์ที่เขาท้องในเหตุการณ์หนึ่งอ๋อไอเนี้ยอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขากลับมาอยู่บ้านแล้ว อ๋อครับเออแล้วไอเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะ เขาออกไปช่วยไอ้คนที่ต่อแถวไม่มีใครออกไปช่วยเลยอแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนกับว่าเขาอยู่ในแถวตอนนั้นอ่ะคือเขาพวกจะตาขาดเนี่ยแต่บังเอิญออกไปช่วยไอ้คนเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้ไปในประตูบานต่างๆที่ที่มันอยู่ข้างหน้าแต่คนที่เราเิ็นกันอยู่พวกนั้นเนี่ยเดินเข้าประตูกันเต็มไปกันหมดเลย แล้วหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาก็ได้รับข่าวว่ามีคนที่เขารู้จักสี่คนเสียชีวิตภายในวันเดียว แล้วพอพอพอหลังจากหลังจากนี้เขาก็คือเริ่มเริ่มไม่ไหวเขาจะเห็นไปหมดเลยอ่ะโอ้โหผีเลือกตัวแล้วเขาจนจนในที่สุดอ่ะเขาก็ไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเพื่อให้ให้ปีเมฆทำฝังตะกุดฝังตะกุดลงไปในเนื้อ แต่ก่อนที่จะฝังตุดอันแรกเลยเคยบอก เขาบอกว่าเขาให้ิดเปลี่ยนพระท่านบอกให้เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อก่อนไปเปลี่ยนชื่อก่อน อ่าเหตุการณ์แรกคือเปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บเขาฝันว่ามียมพมาเขาเห็นดวงวาน แต่มาหลักดวงวิญญาณเขาถามว่าชื่อนี้ไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้ชื่อนี้เขาชื่อนี้กัน่าอืมเออลูกลงกระบาบอกไม่ใช่เธอ แกชื่อนี้อะไรเงี้ยเราบอกไม่ใช่เนี่ย เขาชื่อนี้คือเขาปิดเขาปิดชื่อไปไงอืมเออพอเขาปิดชื่อหลังจากเหตุการณ์ที่เขาเจอโยมบาดเสร็จใช่ไหมปุ๊บเขาก็รีบไปหาหลวงพ่อที่บอกเขาปิดชื่อเขาหลวงพ่อ บอกว่า เออนั้นหลวงพ่อทำพิธีฝังตะกุดให้เพราะหลังจากฝังตะกุดนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นผีอีกเลย อืมเขาก็ไม่เห็นผีแต่ ถ้าพอเขานั่งอยู่พ่อฟังว่ากขาเจอจุดทุ่น้องพ่อก็บอกเออ อันนี้รู้ ก็ถึงได้บอกให้ไปปิดชื่อไงเออตาเหมือนกันไม่ถึงหน้าเขาเหมือนกับต่อการต่อระตาอย่างหนึ่ง แต่มันต้องไม่ได้ว่า เออสำเร็จทุกคนนะ อะไรอย่าง เงี้ยแต่ มันบังเอิญว่าเขาสอบปิดชื่อเสร็จปุ๊บโยมบาลมาหา อืม เออเพื่อจะเอาเขาไป ืออะไรก็ว่ากันไปครับ เออ แล้วจนจนที่ว่า นี่ ที่ฟังมานะคือปียังไม่ได้ย่อยอะไรเท่าไหร่ แต่นี่เราเขาเขาให้ฟังว่าเออหลังจากที่เขาเจออะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็เออมีอาการแบบที่หลังจากที่ฟังไปแล้วก็คือจะไม่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรนี้จะจะเห็นว่าน้อยลง น้อยลงเรื่อยๆนะครับ แล้วพอ แล้วพอมาอยู่ไม่ อนนี้ทุกวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่นะยังไม่ได้เสียชีวิตนะเออนี่ยไม่คุยกับเขาอยู่แต่เดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยจะเอาเรื่อง แบบเต็มๆมาเล่าให้ฟังอันนี้เราเล่าแบบเออแบบคร่าวๆที่จะได้ฟังหะัเนี่ยนะครับได้ได้ฟังคร่าวๆก็เลยเอามาถ่ายทอดก่อน ทีนี้ไอไอหลังจากที่เขาฝังตะกุดเนี่ย ที่สักคืออาการที่เขาเห็นผีมันหายไปเลยอ่ะพี่ ช่หายแบบหายขาดไปเลยเหรอก็คือสัมผัสได้แต่ไม่เห็น จะยังคงมีความรู้สึกแต่ไม่ได้เห็นแล้ว อืม อาจจะเห็นน้อยลง ที่พี่หยกพูดเมื่อกี้ว่าปิดกมฆปิดเี่ มันก็แล้วแต่ก็อย่างอย่างเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเออตอนนั้นที่เห็นสภาพหูมาดูมาไม่มีดีเลยสักคนครับ มาไม่มีดีเลยสักคนเลยอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้ว แล้วอย่างอย่างอย่างอย่างเขาทำบุญหรืออะไรเงี้ยหลวงพ่อให้บอกว่าเออไปทำเอ่อเรวยกางแก้งนะให้เจ้ากรรมในเวรนะเจ้ากรรมในเวรมีเยอะมาก ครับเฮ้ยมีเขาเอาไปตั้งเฮ้ยเขาเห็นเนี่ยตอนที่เขาไหว้ไหว้กลางแจ้งเนี่ยอาหารอะไรอ่ะเขาเห็นเจ้ากรรมในเวรเขาอุ้มกินเป็นร้อยคนน่ะเยอะเลยอ่ะครับเออเฮ้ยเขาทำทุก ทำตลอดทำทำจนจำนวนค่อยๆน้อยลงเรื่อยจนหายไปหมดเลยต้องการเงินเขาอะแอบรู้สึกว่ารู้ไหมผมแอบรู้สึกว่า ถ้าพ่อผมรู้เรื่องเนี้ยพี่อยู่ว่าผมโดนฝังน่าจะโดนอะไม่น่ารอดนะโดนโดนแบบว่า คือไม่ไม่ไม่ออกไม่กล่าวด้วยเออ แบบลากไปลากไปอ่ะ เอามันไปฝังอือคือถ้าแล้วทำแล้วมันทำให้อย่างหนึ่งที่ว่า จำไอ้น้ำโมได้ปะจินแสน้ำโมอ่ะอ่าินแสน้ำโมครับเอมแล้วแต่น้ำโมคือเล่าให้ฟังว่าเอ้ยใ่จินแสน้ำโมเปล่า อ่า พี่จำไม่ได้นะแต่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะ ที่มีเซนขึ้นมาเนี่ย คือตอนเราไหว้ขุดจินจุดตาแล้วจะมีไหว้อยู่ไหว้ทุ่งเที่ยง ไหว้ไหว้ไหว้ไหว้ไหว้ผีผีเอ่อการแก้ครับอืมแต่ตอนนั้นเนี่ย มีคนเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้เขาเป็นเด็กแต่เขาไ่เห็นเอ๊ะ ายๆเรามานั่งกินกับข้าวของของที่บ้านเขาได้ นั่งกินคว้าเงินจุกจักจุกจักเต็มไปหมดเลยอ่ะเออวไหวทีไรเห็นทุกปีทุกปีจนเขารู้ว่าเอานี่ไม่ใช่คนก็คือจะเป็นสามพภเีสีที่มารับส่วนบุญนะคุณจีเวลาไหว้ไหว้เวลาไหว้จุดจีนเสร็จว่า เราจะไหว้สองสองรอบคือเช้าบรรพุรุษเราแล้วก็ช่วงบ่าย ไว้ดสังแก้งว้ทสัมภเวสียเพื่อให้เขาไม่อยากขวางขวางหน้าบ้านเราเขาที่มีช่องไตเขาเปิดทางค้าขายให้มันเจริญรุ่งเือนี่นี่คือเคสของคนจีนที่เขาเขาทำกันนะเออเนี่ยแหละเขาเนี่ยก็คือจำไม่ได้ว่ามีคนเล่าพี่ฟังว่าเขาอะจะเห็นเสมอเลย ทุกจุดจีนเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละประมาณนี้แหละ ก็ถือว่า เฮ้ย เหตุการณ์ที่เขาพูดว่า คนที่มันมีโอกาสเฉียด ความตายหรือก้าวขาข้างนึงเข้าไปแล้วอ่ะ นั่นหมายความว่าจะบอกว่าไงพี่หยกวีวีเชื่อคำพูดนี้อย่างอย่างเต็มคือ เขาเรียกว่าคืออยู่ระหว่างความเป็นความตายไม่ใช่อยู่ระหว่างความเป็นความตายด้วยผมจะพูดว่าคำนี้ผมจะพูดว่าไอคนที่มันไปได้เนี้ย ดวงจิตมันได้จูนเข้าสู่คนที่ไม่เป็นความตายไปแล้วเว้ยใช่ก็คือว่าเข้าไปแล้วพึ่งกูเป็นดวงวิญญาณที่ตายแล้วอ่ะเออ กูเป็นพวกมึงแล้วอะแต่ว่าบังเอิญว่ากูยังหายใจอยู่ไงเออร่างกูเสือกดึงกูกลับอะเออฟิลนั้นใช่คือจะบอกแบบนี้ว่า ไอการที่เขาเห็นผีไม่ได้เพราะว่าเขาไปแล้วเขาได้ได้ดึงอะไรกลับมาหรอกเปล่าคือเขาอ่ะข้ามไปเป็นพวกนั้นแล้ว แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องกลับมาอยู่ในจุดตรงนี้ เลยทำให้การเห็นพวกเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วถูกผมคิดแบบนี้ ตามเรื่องที่รี่ศักสักเล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน จากคนที่แบบ อะไรนะคลอดลูกแล้วลูกกลับแล้วก็เหมือนอยู่ในภาวะช็อกจนโคม่าจนเสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็กลับมาก็เลยกลายเป็นก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้